ใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา ส่วนเสริมในเว็บเบราว์เซอร์ที่ช่วยส่งเสริมการอ่าน สวัสดีค่ะ ทุกคนได้ลองเข้าเว็บไซต์ฝึกการอ่านกันบ้างหรือเปล่าคะบางครั้งการอ่านจากเว็บไซต์เรียนภาษาอย่างเดียวก็อาจจะน่าเบื่อ และหลายคนคงอยากอ่านเว็บไซต์ต่างประเทศอื่นๆ เพื่อความบันเทิงกันบ้าง แต่ก็ติดตรงที่บางครั้งเนี่ยมีการใช้คำศัพท์ยากที่เราไม่ค่อยเข้าใจ เพื่อให้การอ่านเว็บไซต์สนุกยิ่งขึ้น วันนี้อาจารย์มีส่วนเสริมหรือแอดออนที่มีประโยชน์มาฝากกันค่ะ ส่วนเสริมในเว็บเบราว์เซอร์ก็คือ โปรแกรมเสริมที่เราเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมเบราว์เซอร์เพื่อให้มีการทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากการเปิดดูเว็บไซต์ ว่าแต่แอดออนเนี่ย เราหาได้จากที่ไหนกันคะ เว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ผู้ใช้สามารถใช้งานสื่อสารผ่านหน้าเว็บเพจที่สร้างขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น HTML โดยข้อมูลของเว็บเพจแต่ละเว็บเพจจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ เมื่อผู้ใช้งานเข้าเว็บเบราว์เซอร์พร้อมทั้งใส่ที่อยู่ URL ลงไปในเบราว์เซอร์ โปรแกรมก็จะค้นหาที่อยู่เว็บนั้น และนำข้อมูลมาแสดงให้แก่ผู้ใช้งานบนจอ การเชื่อมต่อดังกล่าว เป็นการเชื่อมต่อกับโครงข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ World Wide Web ปัจจุบันเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่นิยมได้แก่ Firefox Chrome Internet Explorer และ Safari วิธีที่ง่ายที่สุดในการหาแอดออนสำหรับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ก็คือการเซิร์ชจาก Google แค่เพียงพิมพ์คำว่า add-ons แล้วกด enter คุณก็จะพบกับลิงก์ที่เป็นศูนย์รวมของ add-ons ของเบราว์เซอร์ต่างๆลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอดออนในเบราว์เซอร์แล้ว เรามาดูการใช้งานกันเลยนะคะ สำหรับโปรแกรม G Translate เราต้องทำการเลือกภาษากันก่อน วิธีง่ายๆ ก็คือ ไฮไลท์ที่คำศัพท์ และคลิกขวา และเลือก change languages ตั้งภาษาแรกเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาที่จะแปลเป็นภาษาไทยค่ะ เรามาเริ่มใช้ G Translate กันเลยนะคะ เว็บไซต์ที่เราจะมาฝึกอ่านกันก็คือ เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ The Nation การใช้งานก็ง่ายมากเลย ก็แค่ไฮไลท์คำศัพท์และคลิกขวา ความหมายภาษาไทยก็จะปรากฏให้เห็นทันที เช่น coral bleaching แปลว่าปะการังฟอกขาว rife แปลว่ามากมาย indicating หมายถึงการแสดง และ proposed หมายถึงเสนอ ใช้งานง่ายมากเลยค่ะ ถ้าเราจะพูดถึงความแม่นยำในการแปลของ G Translate ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 70-80%หากแปลในระดับคำ แต่คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ 1 ตัว อาจมีได้หลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่คำศัพท์นั้นปรากฏ บางครั้ง G Translate ก็ไม่สามารถวิเคราะห์บริบท และเลือกความหมายที่ถูกต้องได้ ในจุดนี้ผู้อ่านต้องระมัดระวัง หากอ่านดูแล้วความหมายแปลกๆ อาจเช็คกับพจนานุกรมอีกที เพื่อความมั่นใจนะคะ เราลองไปดูแอดออนตัวที่ 2 กันค่ะ หลายๆ คนอาจจะรู้จักแอดออนตัวที่ 2 กันบ้างแล้ว นั่นก็คือ Google Translator ที่ใช้กันเยอะในเบราว์เซอร์ Chrome แต่สำหรับเวอร์ชันที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ เป็นเวอร์ชันที่สร้างเพื่อเป็นแอดออนของ Firefox เมื่อเราติดตั้งแอดออนตัวนี้แล้ว เราจะเห็นตัว T สีแดงบนทูบาร์ของเบราว์เซอร์ค่ะ การใช้งานโปรแกรม เริ่มจากการเปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการแปล และคลิกที่ไอคอน Google Translator จากนั้นเลือกให้โปรแกรมแปลทั้งเว็บเพจ อย่าลืมตั้งค่าภาษา โดยการเลือกที่ from เป็น detect language หรือภาษาอังกฤษ และเลือก to เป็นภาษาไทย รอโปรแกรมประมวลผลสักพัก จากนั้นหน้าเว็บเพจก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทย ส่วนที่น่าสนใจและช่วยในการอ่านก็คือ เมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงข้อความที่ได้รับการแปลแล้ว จะปรากฏเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษขึ้นมา ผู้อ่าน ควรอ่านตัวต้นฉบับ แล้วลองทำความเข้าใจ หรือลองแปลในใจก่อน จากนั้นจึงอ่านตัวแปลภาษาว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือไม่ แอดออนที่ชมไปเป็นการช่วยแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย แต่เรายังมีแอดออนอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยในการบันทึกข้อมูลในการอ่าน เราไปชมกันเลยนะคะ Scribble เป็นแอดออนที่ใช้กับเบราว์เซอร์ Chrome Scribble สามารถดาวน์โหลดได้จาก Chrome Web Store หลักการทำงานของ Scribble ก็คือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการไฮไลท์ข้อมูลสำคัญในการอ่านเนื้อเรื่องบนเว็บไซต์ ซึ่งปกติการไฮไลท์ด้วยสีต่างๆ จะทำได้ในการอ่านจากกระดาษเท่านั้น นอกจากนี้เรายังสามารถบันทึกโน้ตเข้าไปในเรื่องที่อ่าน และยังสามารถบันทึกหน้าเพจ และแชร์เรื่องนั้นกับเพื่อนๆ ได้ด้วยค่ะ เมื่อเปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการอ่านแล้ว ก็คลิกที่ Scribble Icon เพื่อเปิดแถบเครื่องมือของ Scribble เครื่องมือที่เราสามารถใช้เพื่อช่วยในการอ่านก็คือปากกาเน้นคำหรือ highlight text ซึ่งจะมีปากกาหลากหลายสีให้เลือกใช้ ต่อมาจะเป็นเครื่องมือเพิ่มโน้ตหรือ add note ซึ่งจะมีการทำงานคล้ายการเอากระดาษโพส t i อไปแปะในหนังสือเพื่อบันทึกข้อความสำคัญ กระดาษโน้ตมีให้เลือกหลากหลายสี เช่นกัน ต่อมาคือ เครื่องมือเปลี่ยนสีตัวอักษร ซึ่งสามารถเปลี่ยนตัวอักษรบนหน้าเว็บได้หลากหลายสี ถัดมาเป็นเครื่องมือขีดเส้นใต้ข้อความ ซึ่งสามารถทำตัวอักษรเป็นตัวหนาและตัวเอียงได้ด้วย และเครื่องมือ undo หรือยกเลิกคำสั่ง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือแชร์บทอ่านไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งอีเมล และสุดท้ายก็คือคำสั่งบันทึกหรือ save ซึ่งผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บ Scribble ก่อน ถึงจะสามารถบันทึกได้ การใช้ Scribble เพื่อช่วยการอ่าน สามารถทำได้โดยการใช้ปากกาเน้นคำสีต่างๆ เพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ เช่น เราอาจใช้หนึ่งสีสำหรับหนึ่งหัวข้อพออ่านเรื่องใหม่ก็ใช้สีที่ต่างไปในการเน้นข้อความ หรือเราอาจใช้สีแรกกับหัวข้อหลัก และใช้สีที่ 2สำหรับส่วนขยายก็ได้ เทคนิคการเลือกใช้สีก็คงแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ต่อมาก็คือ การบันทึกโน้ตย่อ เราสามารถคลิกเลือกที่ข้อความที่เราต้องการ และเพิ่มโน้ตเข้าไป โน้ตนี้สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ ผู้ใช้จึงไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ ส่วนการเปลี่ยนสีคำก็ทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกสีที่ต้องการ จากนั้นก็คลิกเลือกข้อความที่ต้องการ การขีดเส้นใต้ก็เช่นเดียวกัน เพียงคลิกเลือกเครื่องมือ และเลือกข้อความที่ต้องการขีดเส้นใต้ ซึ่งการทำงานจะคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ แอดออนแต่ละตัว มีประโยชน์ช่วยพัฒนาการอ่านบนเว็บไซต์ของเราได้ ในส่วนของโปรแกรมแปลภาษา ขอให้ทุกคนพยายามอ่านเนื้อเรื่องและแปลหรือทำความเข้าใจด้วยตัวเอง ก่อนที่จะใช้โปรแกรมช่วย หากเราอาศัยโปรแกรมมากเกินไป โดยเฉพาะการแปลทางหน้า อาจไม่ช่วยให้เราอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น หลังจบบทเรียนวันนี้ ก็ลองดาวน์โหลดแอดออนเหล่านี้มาใช้ดูนะคะ พบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีค่ะ